สรุปแล้ว แบรนด์หรือตราสินค้าในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นชื่อของสินค้าหรือบริการแล้ว แบรนด์ยังทำหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพ บ่งบอกชื่อเสียง สะท้อนภาพลักษณ์ และที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคแล้ว แบรนด์ยังทำหน้าที่เป็นทางลัด ให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล เมื่อต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้วทำอย่างไรถึงจะสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ อินเตอร์แบรนด์ได้กล่าวถึงปัจจัย 10 ประการที่นำไปสู่การเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ปัจจัยภายใน และ 6 ปัจจัยภายนอก เรามาเริ่มจากปัจจัยภายใน 4 ประการ ปัจจัยที่1ความชัดเจน clarity ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่แบรนด์นำเสนอ ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการเติบโต การสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าแบรนด์ของเราอยู่เพื่ออะไร เพื่อใครเพื่อทำสิ่งใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย และความเป็นตัวตนของแบรนด์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคสัมผัสได้จากประสบการณ์ที่ส่งมอบ จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และเติบโต ปัจจัยที่2ความมุ่งมั่น commitment การที่แบรนด์จะเติบโตได้ จะต้องมาจากความมุ่งมั่นของคนในองค์กร คนในองค์กรทุกหน่วยงาน ทุกหน้าที่ ไม่ได้จำกัดแต่เพียงทีมงานการตลาด แต่ทุกคนในองค์กรจะต้องเป็นผู้สร้างแบรนด์ จะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในแบรนด์ของตน และยินยอมที่จะอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจในการสร้างแบรนด์ให้เติบโตปัจจัยที่ 3 การมีธรรมาภิบาล governance การมีธรรมาภิบาลที่ดี เป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งทุกคนในองค์กร จะต้องมีความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอในทุกๆ กระบวนการของการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสเที่ยงตรง จริงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในก็คือพนักงาน ผู้ถือหุ้นหุ้นส่วน และผู้ก่อตั้ง และภายนอก รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าทุกๆภาคส่วน ปัจจัยที่ 4 การตอบรับและตอบสนอง responsiveness การที่แบรนด์จะเติบโตได้ ต้องยินยอมที่จะรับฟัง ตอบรับและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบตัว เข้าใจปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าหุ้นส่วน ไปจนถึงพนักงานได้อย่างทันท่วงที ต้องมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มจากภายในองค์กร ปัจจัยภายนอก6ประการได้แก่ ปัจจัยที่1ความถ่องแท้ authenticity แบรนด์ที่มีความถ่องแท้จะเติบโตได้รวดเร็ว ความถ่องแท้มาจากจุดกำเนิดเรื่องราวของแบรนด์ที่มีความเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร มีคุณค่า ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์ จะต้องเป็นจริงกับสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไป จึงจะทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือ ไว้ใจแบรนด์ และทำให้แบรนด์นั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ 2 มีความเกี่ยวเนื่องอย่างสำคัญ relevance แบรนด์จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเกี่ยวเนื่องสำคัญ แบรนด์ที่จะเติบโตแข็งแกร่งได้ จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริโภคแบบเจาะลึก ก็คือการหาอินไซต์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และต้องพร้อมปรับเปลี่ยน ตามได้ทันกับผู้บริโภคและตลาด ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์นั้นนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องสำคัญกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ 3 มีความแตกต่าง โดดเด่น differentiation แบรนด์ที่ดีต้องส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ที่มาจากการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจากการแสดงออกที่สร้างสรรค์ ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่จะนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ 4 ความต่อเนื่อง consistency เมื่อแบรนด์ให้สัญญากับผู้บริโภคแล้ว ก็ต้องรักษาสัญญานั้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านทุกๆสัมผัสของการสื่อสารของแบรนด์ ดังนั้น แบรนด์ต้องให้สัญญาที่มีความชัดเจนที่แสดงถึงความมุ่งมั่น และมีธรรมาภิบาลที่ดี ปัจจัยที่ 5 การดำรงอยู่ presence แบรนด์จะต้องดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เข้าถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการดำรงอยู่และอิทธิพลของแบรนด์ ดังนั้น แบรนด์ต้องพยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการดำรงอยู่ของแบรนด์จึงจะทำให้แบรนด์เติบโตต่อไปได้ และสุดท้าย ปัจจัยที่ 6 การมีส่วนร่วม engagement การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคที่ยืนยงและแน่นแฟ้นเป็นรากฐานของการเติบโตสู่แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะต้องมาจากการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคแต่ละคน ทำให้เกิดการสนทนา สร้างอารมณ์ผูกพัน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความพักดีในตราสินค้า โดยมาจากการรักษาสัญญาและส่งมอบคุณค่าตามที่ลูกค้าผู้บริโภคคาดหวัง เมื่อเราเรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งแล้ว เราก็ไปสร้างแบรนด์ SE ของเราให้เป็นที่รักของผู้บริโภคกันเลยค่ะ